Canvas Canvas คือพื้นที่ทำงานสำหรับการสร้างภาพแอนิเมชันในโปรแกรม MIT App Inventor ซึ่งจะเป็นคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งของโปรแกรม เราสามารถเรียก Canvas ออกมาได้จากแผ่น Drawing and Animation เมื่อหลาก Canvas สู่ชิ้นงานของเราแล้ว เราจะสามารถตั้งค่าความกว้างและความยาวได้ หากเราต้องการให้มีขนาดเต็มหน้าจอ ให้เราตั้งค่าไปที่ fill parent จะเห็นได้ว่า Canvas จะมีขนาดเต็มหน้าจอ หรือเราจะตั้งค่าตามที่เราต้องการ โดยมีหน่วยเป็นพิกเซลก็ได้ เช่น ถ้าเราตั้งค่าไปที่ 300 พิกเซล กดโอเคในด้านสูง เราก็จะได้ความสูง 300 พิกเซล หรืออาจจะเปลี่ยนแปลง เป็นหน่วยของเปอร์เซ็นต์ก็ได้ เช่นพิมพ์ 50%เราก็จะได้แคนวาสที่มีขนาดครึ่งหนึ่งของหน้าจอพอดี ระบบของแคนวาสเป็นระบบพิกัด Coordinate System ซึ่งจะมีลักษณะของตาราง โดยที่พิกเซลหนึ่ง1นั้น จะถูกกำหนดด้วยค่า x และค่า y บนตาราง โดยที่ค่า x จะเป็นค่าบนแนวนอน เริ่มจากจุดที่ 0 จะอยู่ตรงซ้ายมือสุด แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จากซ้าย ไปขวา และ y จะเป็นค่าบนแนวตั้ง โดยจุดศูนย์จะอยู่ด้านบนสุด และค่อยๆเพิ่มจากบนลงล่าง หากเราต้องการกำหนดจุดบนพิกัด ก็ต้องระบุทั้งค่า x และค่า y เพื่อระบุตำแหน่ง โดยที่ค่าแรกจะเป็นค่า x ค่าที่ 2 ก็จะเป็นค่า y ตามลำดับ เราสามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแคนวาสได้ 2 แบบ คือแบบแรกการวาดลงไปบนแคนวาสและแบบที่ 2 คือการทำให้วัตถุเคลื่อนที่บนแคนวาสเหมือนกับการที่เราได้สร้างโปรแกรมวาดรูปในบทที่ 2 ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนค่าสี หรือรูปร่างของสิ่งต่างๆ บนแคนวาสได้ โดยการกำหนดคุณลักษณะให้กับตัวแคนวาสเช่น Canvas Paint Color การกำหนดค่าสีที่ถูกวาดลงไป Canvas Draw Line เป็นการวาดเส้นลงไปบนแคนวาสนั่นเอง นอกจากที่จะสามารถวาดภาพลงไปบนแคนวาสได้แล้ว เรายังสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวบนแคนวาสด้วยส่วนประกอบบอล และ Image Sprite ได้อีกด้วย Sprite เป็นลักษณะของชิ้นกราฟิกที่วางบนหน้าจอใหญ่ ๆ ใน MIT App Inventor นั่นหมายถึง Canvas นั่นเอง ทั้ง Ball และ Image Sprite ล้วนเป็น Sprite สิ่งที่แตกต่างกันคือ ลักษณะการปรากฏ บอลจะปรากฏเป็นรูปทรงกลม สามารถปรับค่าสี และค่ารัศมีได้ ส่วน Image Sprite สามารถเป็นไปได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่ารูปภาพที่จะนำมาใช้ เช่น เราวาง Image Sprite ลงมา และเราก็สามารถที่จะเลือกไปที่ Picture อัปโหลดไฟล์รูปภาพที่เราต้องการจะทำเป็น Image Sprite กด Open โอเค เราก็จะได้ Image Sprite ที่ต้องการบอลและ Image Sprite สามารถลาก และวางบนแคนวาสเท่านั้น ไม่สามารถวางนอกแคนวาสได้